มะเร็งเต้านมเนี่ยก็คือเป็นมะเร็งของเต้านมนะครับ อุบัติการเนี่ยจะพบ 1 ใน3นะครับของหญิงไทย โดยที่อาการของมะเร็งเต้านมเนี่ยจะเป็นก้อนในบริเวณเต้านม หรือในบริเวณรักแร้ซึ่งก้อนเนี่ยจะมีขนาดโตขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุของมะเร็งเต้านมเนี่ยที่พบกันได้บ่อย ๆ เนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของพันธุกรรมนะครับภาวะน้ำหนักเกินนะครับหรือมีภาวะฮอร์โมนในเพศหญิงที่มากกว่าปกติ โดยที่มะเร็งเต้านมเนี่ยจะแบ่งในระยะง่ายๆไป2ระยะนะครับก็คือระยะที่แพร่กระจายแล้วกับระยะที่ยังไม่แพร่กระจาย การรักษาหลัก ๆ เนี่ยจะประกอบด้วย 3 ส่วนครับ ส่วนที่ 1 คือการผ่าตัดนะครับ ส่วนที่2เนี่ยคือการฉายรังสี ส่วนที่3เนี่ยคือการรักษาด้วยยาชีตต่างๆครับ แน่นอนครับการรักษามะเร็งเต้านมในระยะที่ไม่แพร่กระจายนะครับ การรักษาหลักเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการผ่าตัดและการฉายแสง ส่วนเรื่องยาเนี่ยจะมีบทบาทในการลดขนาดของตัวก้อน และลดโอกาสกลับมาเป็นซ้ำสำหรับระยะที่แพร่กระจายแล้ว การรักษาหลักเนี่ยจะเป็นการรักษาด้วยยา ซึ่งยาเนี่ยมีหลายชนิด เช่น ยาต้านฮอร์โมน ยาต้านเฮอร์ทูหรือยาเคมีบำบัด อันนี้เนี่ยจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่เราต้องทราบชนิดของมะเร็งเต้านมก่อนการรักษาครับ ก่อนที่เราจะทราบชนิดของมะเร็งเต้านมเนี่ย เราจำเป็นต้องตัดชิ้นเนื้อของเต้านมมาตรวจก่อนว่าเป็นชนิดไหนนะครับ โดยหลักๆ เนี่ยชนิดของมะเร็งเต้านมจะมีทั้งหมด 4 ชนิดนะครับชนิดที่1เนี่ยคือชนิดที่มีตัวรับฮอร์โมนบนผิวเซลล์นะครับชนิดเนี่ยพบได้บ่อยที่สุดนะครับโดยการรักษาเนี่ยก็จะเป็นยาต้านฮอร์โมนรวมถึงยามุ่งเป้าชนิดใหม่ๆ เพื่อเสริมฤทธิ์ยาต้านฮอร์โมนให้ดียิ่งขึ้น ชนิดที่2เนี่ยก็เป็นชนิดที่มีตัวรับ HER2 ที่มากกว่าปกติ ร่างกายปกติเนี่ยจะมีตัวรับที่ชื่อว่า HER2 อยู่แล้ว เมื่อมี HER2 มากกว่าปกติ ทำให้มีการกลายพันธุ์ เซลล์มีการแบ่งตัวที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้เพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมีการค้นพบยาต้าน HER2 ทำให้ผลการรักษาเนี่ยตอบสนองค่อนข้างดี และมีประสิทธิภาพที่ดีมาก รวมถึงมีการพัฒนายาใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ ชนิดที่3นะครับก็คือเป็นชนิดที่มีทั้งตัวรับฮอร์โมนและเฮอร์ทูมากขึ้นกว่าปกติ ส่วนชนิดสุดท้ายนะครับก็คือเป็นชนิดที่ไม่มีทั้งตัวรับฮอร์โมน และไม่มีตัวเฮอร์ทูที่มากขึ้น การรักษาในชนิดสุดท้ายนี้จะเป็นยาเคมีบำบัด เป็นหลักครับ โดยปกติเนี่ยเราจะพบ มะเร็งเต้านมในผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไปเป็นหลักนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยพบว่าคนในเอเชียมีอุบัติการในการค้นพบ ผู้หญิงอายุน้อยลง ก่อหมดประจำเดือนมากขึ้น ซึ่งเราเนี่ยพบว่านะครับผู้หญิงที่ก่อหมดประจำเดือน และเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยมักจะมีโรคที่รุนแรงมากกว่าปกติครับ สิ่งนี้สำคัญเนี่ยเราต้องทราบชนิดก่อนการรักษานะครับเรื่องมะเร็งเต้านมว่าเป็นชนิดไหน ก็ควรต้องตัดชิ้นเนื้อ รวมถึงการรักษามะเร็งเต้านมเมื่อผ่านไปหลาย ๆ ครั้ง หรือการกลับมาเป็นซ้ำเนี่ยชนิดของมะเร็งเต้านมมีโอกาสเปลี่ยนได้ประมาณ 20-30%นอกเหนือจากนี้นะครับการปฏิบัติตัวนะครับควบคุมน้ำหนัก การออกกำลังกาย การตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอ หากพบความผิดปกติ เช่น มีก้อนที่บริเวณเต้านม ให้รีบมาปรึกษาแพทย์ ซึ่งจะเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมได้ดีที่สุดครับ